女士您好，我们来取我们的行李。先生，请问您的名字是什么？乐布菲利普。请稍等。在我们等的时候，您能帮我们叫一辆出租车送我们去机场吗？当然，您们可以先在大堂等一会儿，出租车大概十分钟之后来接您们。 สำหรับบทเรียนที่ 6 ตอนที่3นี้ นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกลับมาที่โรงแรมเพื่อรับกระเป๋าที่ฝากไว้ พนักงานโรงแรมถามว่าเป็นชื่ออะไร นักท่องเที่ยวตอบว่า คุณฟิลิปเลดู พนักงานโรงแรมบอกให้นักท่องเที่ยวรอครู่หนึ่ง นักท่องเที่ยวพูดว่าในระหว่างรอขอให้โรงแรมเรียกรถแท็กซี่เพื่อไปส่งที่สนามบินให้ได้หรือไม่ พนักงานโรงแรมตอบว่าได้ และให้นักท่องเที่ยวรอที่ห้องโถงของโรงแรม รถแท็กซี่จะมารับนักท่องเที่ยวในอีกประมาณ 10 นาที สำหรับประโยค女士你好我们来取我们的行李แปลว่าสวัสดีครับ พวกเรามารับกระเป๋าครับ คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง คำว่า 你好แปลว่าสวัสดีคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า来แปลว่ารับคำว่า取แปลว่ารับคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า的แปลว่าของคำว่า行李แปลว่าสัมภาระสำหรับประโยค先生请问您的名字是什么 แปลตามภาษาจีนคือ คุณผู้ชายค่ะ ขอถามว่าชื่อคุณคืออะไร คำว่าเซียนเฉิงแปลว่าคุณผู้ชาย คำว่า ฉิง แปลว่าขอ คำว่าหวนแปลว่าถาม คำว่าหนแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าเตแปลว่าของ คำว่าห字ิงจือแปลว่าชื่อ คำว่า是่ แปลว่าคือคำว่า什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยคเลอดูฟม่ดีผูแปลว่าฟิลิป เลอดูครับ สำหรับประโยคชชิงเ่าต๋อแปลว่า เชิญรอสักครู่ คำว่าฉิงแปลว่า ขอหรือเชิญ คำว่าเชาแปลว่า ชั่วครู่คำว่าต่อแปลว่ารอ ในภาษาจีน คำว่าฉิงใช้นำหน้าข้อความที่ผู้พูด ต้องการให้คู่สนทนาทำอะไร ในตัวอย่างนี้คำว่าเชาทำหน้าที่เป็นคำวิเศษบอกเวลาจึงวางหน้ากริยาซึ่งในที่นี้คือคำว่าต่อ ซึ่งแปลว่ารอ สำหรับประโยค在我们等的时候您能帮我们叫一辆แปลว่า ในระหว่างที่พวกเรารอ คุณช่วยเรียกรถแท็กซี่สำหรับไปส่งพวกเราที่สนามบินได้ไหม คำว่า在ในชนะที่ คำว่า我们 แปลว่าพวกเรา คำว่าต่อแปลว่ารอ คำว่าต่อแปลว่าของ คำว่า时候แปลว่าเวลา คำว่า你แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า能แปลว่าสามารถ คำว่างแปลว่าช่วยเหลือ คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า叫แปลว่าเรียกคำว่า 一辆แปลว่าหนึ่งคันซึ่งเป็นลักษณะนามสำหรับใช้กับรถยนต์คำว่า出租车แปลว่าแท็กซี่ มาจากคำกริยา出租แปลว่าให้เช่าหรืออกเช่า และคำว่าเชอแปลว่ารถ รวมกันหมายถึงรถแท็กซี่คำว่าส่งแปลว่าส่งคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า去แปลว่าไป คำว่าที่ถังแปลว่าสนามบิน คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然你们可以现在大堂等一会出租车大概十分钟之后来接你们แปลว่า โอเคค่ะ คุณลูกค้านั่งคอยที่ล็อบบี้ได้เลยค่ะ แท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ 10 นาทีค่ะ คำว่า当然 แปลว่าแน่นอน ในภาษาอาจจะแปลด้วยคำว่าได้ค่ะ คำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า现在แปลว่าเดี๋ยวนี้คำว่า大堂แปลว่าห้องโถง มาจากภาษาจีนว่าใหญ่และผสมกับคำว่าห้อง คำว่า等แปลว่ารอคำว่า一会 แปลว่าสักครู่หนึ่งสำหรับประโยค出租车大概十分钟之后来接你们ซึ่งแปลว่า แท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ 10 นาที งั้นคำว่า出租车แปลว่ารถแท็กซี่ คำว่า大概แปลว่าประมาณ คำว่า เลขสิบภาษาจีนอ่านออกเสียงว่า十ิคำว่าเฟินจงแปลว่านาที คำว่าชื่之后แปลว่า นาที คำว่าลแปลว่า มา คำว่าเียแปลว่ารับ คำว่าน你นแปลว่า พวกคุณหรือพวกท่าน